พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวานุรักษ์สตอรี่ครีเอเตอร์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น บนโลกโซเชียลเป็นการสร้างนวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยครับ และตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ที่เปิดให้นักสร้างสารรค์เรื่องเล่า สามารถถ่ายทอดเรื่องราว และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านสื่อดิจิทัลช่วยให้เราเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับ สวทช จัดกิจกรรมนวานุรักษ์สตอรี่ครีเอเตอร์ชาเลนจ์2020 ประกวดเรื่องเล่าดิจิตอลสตอรี่เทลลิงเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักและเข้าใจการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี นวานุรักษ์รวมทั้งนำเสนอข้อมูล วัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศให้น่าสนใจ โดยให้นำเสนอเรื่องราวโคกสลุงโมเดล ชุมชนวัฒนธรรมไทเบิ้งจังหวัดลบบุรี